สำหรับหัวข้อต่อมาก็จะเป็นการแทรกตารางลงในสไลด์นะครับ ตารางนี้ก็เราสามารถที่จะแทรกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับ มาดูวิธีแรกนะครับ ก็คือคลิกที่เมนู insert ด้านบนตรงนี้นะครับ ลิก insert อ่า จากนั้นก็ไปที่ table ตรงนี้นะครับ คลิก วิธีแรกก็เอาเมาส์มาชี้ตรงตาราง เลือกจำนวนแถวแล้วก็จำนวนคอลัมน์ สังเกตด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นตารางแถวกับคอลัมน์หนึ่งคูณหนึ่ง สองคูณหนึ่ง สามคูณหนึ่ง ครับ แล้วก็เลื่อนลงมา ในส่วนของพื้นที่ก็จะมีตัวอย่างให้เราดู เมื่อได้แล้วก็ทำการคลิกแล้วก็จะได้ตารางขึ้นมา แบบที่สองแบบที่สองก็ คลิกที่เมนู insert เช่นเดียวกัน จากนั้นคลิกเลือก table ด้านล่างตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะกด insert table ก็จะขึ้น dialog มาให้เรา ตอนนี้ก็ค่า default ก็จะเป็น5คอลัมน์2แถว ถ้าเกิดต้องการลดก็กดลดได้ เพิ่มได้เป็นตารางสามคูณสามเสร็จแล้วคลิกโอเคหรืออีกวิธีหนึ่งอันนี้การเพิ่มอย่างรวดเร็วก็กรณีที่เรามีสไลด์ ที่มี placeholder อยู่ก็ทำการคลิกเลือก table ก็จะขึ้นหน้าต่าง insert table มาให้เช่นกัน แล้วก็คลิกจำนวนคอลัมน์จำนวนแถว ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็คลิกโอเคอ่าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับแต่งตารางอเราสามารถที่จะปรับรูปแบบการแสดงผลของตารางได้โดยคลิกที่ตารางจากนั้นไปที่แท็บดีไซน์ด้านบนแท็บดีไซน์ด้านบนตรงนี้ แล้วก็ทำการเลือกรูปแบบของตาราง รูปแบบการแสดงผลหรือว่า สีของตาราง หรือคลิกที่แท็บเมนู Layout ตรงนี้นะครับก็เป็นแท็บที่ใช้ในการปรับแต่งตารางเช่นกัน เราสามารถที่จะทำการลบนะครับ insert ด้านบน insert ด้านล่างของแถว ด้านซ้ายคอลัมน์ด้านขวาคอลัมน์ หรือจะทำการรวมเซลล์ หรือจะแยกเซลล์ มาดูวิธีการรวมเซลล์ เราสามารถที่จะคลิก ลากเพื่อคลุมในส่วนของเซลล์ที่เราต้องการที่จะรวม จากนั้นคลิกที่ปุ่มเมิดตรงนี้ ัวตารางของเราก็จะรวมเป็นแถวเดียว หรือถ้าเกิดต้องการลบแถวก็เช่นกัน ก็ทำการไฮไลท์จากนั้นก็คลิก delete ตรงนี้ จะ delete คอลัมน์ delete row หรือ delete ทั้งตาราง ในที่นี้เราจะ delete row ก็คลิก ตัวแถวของเราก็จะหายไปหนึ่งแถว สามารถปรับแต่งยืดขยาย ได้ตามที่เราต้องการ โดยที่เอาเมาส์ไปชี้ตรงขอบของตาราง สังเกตเมาส์ก็จะเปลี่ยน เราสามารถที่จะยืดเข้ายืดออกได้ อันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับแต่งตาราง